คราวนี้ผมผมถามเผื่อนักอ่านรุ่นใหม่ๆ้งครับอาจารย์สมมติว่าเขาเริ่มอ่านงานในแนวนี้นะอาจจะมาโอเคละในบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นอ่านแนววรรณกรรมวรรณกรรมแนวอ่านยากวรรณกรรมแนวจริงจังหรือวรรณกรรมแนวเข้มข้นอะไร ก็แล้วแต่สมมติเขาสนใจเฮสเซ่นะอาจารย์คนที่อายุสักอาจจะไม่ถึง20หรือ20ลงมาอาจารย์พี่คิดว่าเนี่ย ครับ บทเรียนเนี่ยนะเขาควรจะอ่านที่สุดเลยสำหรับวัยรุ่นสะท้อนในแง่ที่ว่า พี่คิดว่าเวลานี้ ในสังคมไทยนะ มันก็ไอ้กระแสการที่มันปวดวิชากันมากๆบังคับเด็กให้เรียนนะ มันก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะนักการศึกษาหลายคนที่บอกไม่เอาแล้ว เราเอาความสุขกันเนาะคือหมายการเรียนก็ความสุขแล้วในยุโรปเหนือเวลานี้ฟินแลนด์นะต่างๆก็พูดนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดีว่า การที่มันบีบคั้นอยากให้เป็นไปตามที่พ่อแม่ ต้องการให้มันเป็นยังไงผลยังไงที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติเด็กที่มันเติบโตกับธรรมชาติเนี่ยนะ มันมันแฮปปี้ มันมีความสุข มันพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องของสังคมรอบข้างชาวบ้านพื้นบ้านพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้ว แต่เมื่อสถาบันหรือพ่อแม่ กำหนดว่าจะต้องไปทิศนั้นเขาก็เลยต้องไปทิศนั้น แล้วมันก็เลยบีบคั้นมากพี่คิดว่า อันนี้พ่อแม่ก็ควรอ่านานให้เห็นว่าถ้าสอบลูกตั้งแต่ปหนึ่งสอบเข้าอนุบาล เขาเรียกว่าสอบแข่งขันเข้าอนุบาลอ่ะ มันไม่น่าจะถูกแล้วไงเด็กเกิดมาเขาควรที่จะได้ enjoy life ในสิ่งรอบๆตัวเนี่ย เขาควรจะได้แฮปปี้กับชีวิตตรงนั้น มันจะเป็นพื้นฐานที่ดี เมื่อต่อไปเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็หวนระลึกความสุขที่เราเคยได้รับรบมันก็หล่อเลี้ยงใจเขาได้ พี่คิดว่าสำคัญมากเลย ตพราะเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยนะต้องอ่านต้องอ่านไหมอันนี้คือร่วมสมัยเลยเหมาะกับช่วงนี้เลยช่วงนี้กำลังสอบแกะแพทกันอยู่ครับ ต้องช่วงกำลังเรียนต่อครับให้เห็นว่าการศึกษามันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่ครูมาบอกสอนอย่างเดียวครับเด็กเรียนจากการเล่นทรายปีนต้นไม้ว่ายน้ำในธรรมชาติครับ การเล่น เนี่ย พี่ว่าตอนนี้นักการศึกษากำลังพูดถึงเรื่องนี้กันมากเลยครับแล้วเยอรมันเองเมื่อร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้ว เขาก็เหมือนรอปีนี้ของเราอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็กลับเจอหาสภาพเหมือนกัน เออในยุโรปเหนือในฟินแลนด์ในเยอรมันเองก็มีการเรียนที่อิสระอที่อะไรแบบนี้ทพี่ว่าเขาก็เห็นผลร้ายของสิ่งที่มันเกิดขึ้น หรือในญี่ปุ่นเอง พี่คิดว่ามันไม่เฉพาะแต่วัยรุ่นแล้ว เป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งพ่อแม่ พ่อแม่หลไรคนอ่านควรอ่านก่อนเออันนี้คือบทเรียนนะอาจารย์เล่มแรก แล้วก็การฝึกอ่านมันเป็น slow reading เวลาเราพูดถึง slow reading เนี่ย คืออ่านช้าๆอ่านแล้วก็จินตนาการไป ตามนยตามภาพที่วาดมันก็เป็นการฝึกสมองฝึกจินตนาการครับ ฝึกการเชื่อมนิวโรนทั้งหลายของเราด้วยครับ ที่ตอนนี้ก็เหมือนกันที่คุณรนรงค์บอกกลับมาสโลว์รีดิ้ง เพราะว่าเธออ่านไอ้แบบอย่างนี้มัน มันไม่ไหวแล้ว สมองมันไม่ทำงานแล้ว มันเฉื่อยแล้วก็ต้องกลับมาสรุปมันก็เปิดจินตนาการเราเปิดการไข้ควรและพี่ว่างานพวกนี้พี่พี่เชื่อนะนี่ไม่ได้พูดโม้โอ้อวดว่าถ้าเราอ่านละเอียดละเอียดเราก็จะเห็นว่าความงามคืออะไรความงามของภาษาความงามของธรรมชาติแวดล้อมที่เขาเขียน เราก็อาจจะรักโลกมากขึ้น รักธรรมชาติมากขึ้นรักชีวิตมากขึ้นเด็กๆควรจะได้ปูพื้นฐาน ความรู้สึกทัศนคติในเรื่องและพี่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่างานของเฮเสสำหรับพี่อิ่มตัวพี่นะเออพี่รู้สึกอย่างนี้ครับอันนี้แค่แค่เล่มแรกแค่เล่มแรกอันนี้เออจะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเอง อย่างรู้ตัวเองครับ อย่างรู้เราคือใครเพราะฉะนั้นเราเหมาะขนาดทางไหนเราควรจะไปทางไหน ก็เป็นต่อไปเรื่องอื่นอื่นๆต่อไปจนทั้งเกมลูกแก้วสุดท้ายอ่ะครเป็นนายของเกมลูกแก้วแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นครูสอนเด็กเออครับอาจารย์โอเคเล่มนี้เล่มนี้เริ่มได้นักอ่านนักอ่านหน้าใหม่สำหรับคนที่อยากจะอยากจะรู้จักเฮสเซหรืออยากเริ่มต้นอ่านงานเฮสเซก็บทเรียนบทเรียนได้ เอานะเอาว่าโมเดิร์นคลาสสิกนะครับโมเดิร์นคลาสสิกร่วมเริ่มที่จะการคลาสสิกคืออะไรมันจำเป็นยังไงมันถึงอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกที่อ่านง่ายที่สุด แล้วก็รีเลเวน เชื่อมโยงกับตัวเราเนี่ยได้ง่ายสุดที่